อนนี้บทที่ 2 เราก็จะมาต่อจากบทที่ 1 นะครับ ที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อบทที่แล้วนะครับว่า การที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราได้เนี่ยก็มีอยู่ 4 ประการนะครับ ก็คืออย่างแรก saving ก็คือจะต้องมีเงินออมที่จะต้องเก็บไว้นะครับ แล้วก็อย่างที่ 2 ก็คือ investment ก็คือเกี่ยวกับการลงทุนนะครับ พอมีเงินออมแล้วก็ต้องมาลงทุน จากนั้นก็ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับ จะต้องมีการเก็บออมลงทุนไปในระยะยาว จะทำให้ทุนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ แล้วอย่างที่ 4 ที่เราได้พูดกันไปเกริ่นกันไปตั้งแต่คราวที่แล้วก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง ถ้าเราไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะครับมีทั้ง 3 อย่างก็ไม่แน่เสมอไปว่าเราจะมีความมั่งคั่งได้ ในบทนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงนะครับซึ่งในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับที่เราจะพูดกันก็คือ why do we need risk management ทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอันนั้นอย่างแรกอันนี้เป็นหัวข้อแรกนะครับที่เราจะพูดกันในบทนี้ จากนั้นเราก็จะมี uh, risk management process ก็คือกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง กระบวนการมันมีอย่างไรบ้าง จะต้องเริ่มจากอะไร แล้วไปที่ไหนต่อนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอทิศทางให้เราบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องนะครับจากนั้นก็จะเป็น risk map หรือแผนที่ ทางความเสี่ยงนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าเอ๊ะความเสี่ยงของเราเนี่ย ความถี่ที่มันจะเกิดกับผลกระทบที่มันจะเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แล้วเราจะได้หาวิธีนะครับ ซึ่งก็คือหัวข้อที่4ก็คือ risk management techniques ก็คือวิธีการต่างๆที่เราจะบริหารความเสี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นมีทั้ง 4 อย่างแล้วเนี่ยมีเครื่องมือทั้ง 4 อย่างมีแบบแผนทั้ง 4 อย่างเนี่ย อาจารย์ก็เชื่อว่าเราน่าจะพอที่จะบริหารความเสี่ยงได้นะครับคราวนี้เราลองมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันก็คือทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับไอ้ไอเหตุผลในการที่จะบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งของส่วนบุคคลนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมีเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วย แล้วก็มีของบริษัทด้วยอย่าลืมว่า เดี๋ยวบทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5เนี่ยเราจะต้องมาลงทุนในบริษัทต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆเขาจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วย ดูเหตุผลในการบริหารความเสี่ยงนะครก็เพื่อที่จะลดต้นทุนของการเสี่ยงภัยนั่นเอง ต้นทุนของการเสี่ยงภัยมีอะไรบ้างนะฮะเเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ของบุคคลเนี่ยนะฮะ ที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงง่าย ๆเลยนะฮะก็คือออย่างเช่น บางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับ อาจจะทุพพลภาพนะฮะสูญเสียอวัยวะ แล้วก็สามารถสูญเสียโอกาสในการจะหาเงินตลอดชีวิตนะครับจำได้ไหมเมื่อบทที่แล้วที่เราทำ Excel กันทุกๆปีนะครับ ทุกๆปี เราจะต้องมีเงินเข้ามา ก็คือเป็นเงินเดือนนะครับ ถ้าเราประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้เนี่ยเราก็สูญเสียโอกาสในการที่จะได้รายได้ทุก ๆเดือนนั้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะฮะของบุคคลว่าทำไมจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับ อาจจะต้องซื้อประกันหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็จะได้เงินมาแทนที่เราเราเราสูญเสียโอกาสที่จะหาเงินไปแล้ว เราก็ได้เงินทดแทนมานะครับ หรือประสบอุบัติเหตุอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุก็คืออาจจะขับรถไปนะครับกำลังเรียนอยู่เลย มีรถยนต์ด้วย แล้วขับรถไปไปประสบอุบัติเหตุ ไปชนคนอื่นเขานะฮะไปชนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็อาจจะบาดเจ็บเองด้วยนะครับรถก็อาจจะเสียหายนะครับทุกอย่างมีต้นทุนหมดเห็นไหมฮะจะต้องมีการที่เราจะต้องจ่ายเงินพวกนี้หมด มีหนามซ้ำเรายังจะต้องเสียเงินจ่ายเงินนะครับ จ่ายเงินให้กับคนที่เราไปชนเขาด้วยนะครับ ไม่เงินไม่ใช่น้อยๆแน่นอนนะครับ แล้วก็สูญเสียกำลังใจนะฮะสูญเสียใจเราก็จะเสียด้วยนะครับ ที่จะเรียนต่อไปนะครับโอ้มันมีต้นทุนหลายอย่างนะฮะแต่เงินที่เราต้องจ่ายเนี่ยที่คิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยก็ไม่ใช่น้อย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นต้นทุนของความเสี่ยงทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องจ่าย จะเห็นได้ว่าในการที่เราทำ Excel เนี่ยโหเราเราคิดที่มันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆ เข้ามาเรื่อยๆอย่าลืมว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็น expense หรือเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดเกิดความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นนักเรียนอยู่ด้วยซ้ำเรายังไม่มีรายได้เลย นะครับแล้วแล้วเราต้องจ่ายเงินมหาศาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือลงทุนในตลาดหุ้น แต่กลัวว่าหุ้นจะตกนะครับในปีหน้า ในเดือนหน้านะครับหรืออในระยะยาวกว่านั้นก็ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงของบุคคลด้วยนะครับเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในตราสารหนี้ เรากลัวว่าเราจะเสียเงินจากการลงทุนนั้น ๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะต้องบริหารความเสี่ยงด้วย เราจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้นะครับ อย่างเช่น กลัวว่าหุ้นจะตก มันก็มีวิธีการที่เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ก็คือ ซื้ออาจจะซื้อออปชันนะครับเขาเรียกว่าพุทออปชันพวกนี้ก็พอเราซื้อพุทออปชันไปแล้วเนี่ย เราซื้อหุ้นไปถึงแม้ว่าหุ้นเราจะตก แต่ เราจะได้เงินจากการซื้อ put option ก็คล้ายๆกับการซื้อประกันเหมือนกัน ตรงนี้ก็สามารถทำได้ นะครับ หรือแทนที่จะซื้อ put option เรากลัวหุ้นจะตกในปีหน้าในเดือนหน้า เราก็สามารถขายหุ้นไปเลย แทนที่จะถือหุ้นอยู่ เราก็ขายหุ้นไปเลย แล้วก็ถือเงินสดแทนพอถือเงินสดมันก็ไม่มีความเสี่ยงที่หุ้นจะตกละนะครับ แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงของเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องอีก นะฮะแต่อย่างน้อยๆ เราก็ตัดความเสี่ยงของหุ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงหลาย ๆอย่างนะครับคราวนี้บางคนบางท่านนะครับกลัวความเสี่ยงมากๆเลย หรือที่เราเรียกกันว่า risk averse นั่นเองก็คือเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงมากนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องซื้อประกัน อย่างอาจารย์เองก็เป็นคนที่ risk averse เวลาขับรถก็ขับอย่างระวังมากนะครับ ซื้อประกันก็ต้องประกันที่คุ้มครองทุกอย่างเลย เพราะว่าเราก็กลัวว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เราจะไม่สามารถที่จะมีเงินไปจ่ายได้ ก็ต้องซื้อประกันคุ้มครองไว้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเหตุผลในการบริหารความเสี่ยงเนี่ยโอ้โหมีหลายหลายอย่าง นะครับของบุคคลมีมากกว่านี้อีกนะครับอาอาจจะมีกลัวที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันนี้ก็มีอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกเช่นเดียวกัน เราก็ต้องอาจจะต้องซื้อประกันอีกนะฮะในการที่คุ้มครอง เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีเราความเสี่ยงมีเยอะแยะนะครับ แต่เราก็ต้องหาวิธี เราต้องรู้จักความเสี่ยง และเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะบริหารความเสี่ยงนั้นๆด้วยนะฮะ คราวนี้ขององค์กรนะครับองค์กรเขาก็ต้องการที่จะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราลงทุนนะฮะเราก็ต้องรู้จักความเสี่ยงของตัวเราความเสี่ยงของอสิ่งที่เรากำลังจะไปลงทุนด้วยนะองค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเนี่ยเขาก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับทำไม ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับ มันก็มีทฤษฎีทฤษฎีก็อย่างเช่นเริ่มจากโมดิกิลานีกับมิลเลอร์นะครับ โมดิกิลานีกับมิลเลอร์เนี่ยบอกว่าถ้าในโลกของเราเนี่ยไม่มีแรงเสียดทานไม่มีต้นทุนของความเสี่ยงภัยเนี่ยนะคือโลกแบบโอ้ทุกอย่างดีไปหมดเลยนะครับไม่มีแรงเสียดทานใด ๆ ความจริงแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องบริหารความเสี่ยงก็ได้ ะครับเขาบอกว่าบริษัท 2 บริษัทบริษัทแรกมีหนี้ 10%บริษัทที่2มีหนี้ 90% 2 บริษัทเนี่ยมีมูลค่าเท่ากันเลย คือแปลว่าคุณไม่ต้องบริหารความเสี่ยงไม่ต้องบริหารความเสี่ยงเลยนะครับทั้ง 2 บริษัทมีมูลค่าเท่าๆกันเลยแต่ในโลกของความเป็นจริงทฤษฎีของโมดิกาลานี่กับมิลเลอร์เนี่ยโหเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะ ที่ทำให้เราต้องมาศึกษานะครับอันนั้นก็คือเขาบอกอ่านั้นไม่มีแรงเสียดทาน แต่ลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปเรื่อยๆสินะครับใส่แรงเสียดทานเข้าไปเรื่อยๆ ในบริษัทในองค์กรเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นมานะครับ จากของงานของโมดิกิลานี่กับมิลเลอร์ที่ทำไว้เนี่ยซึ่งเป็นโอ้โหเปเปอร์ที่สุดยอดมากนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการเงินเลยก็ว่าได้นะครับ เปเปอร์หลังจากนั้นงานวิจัยหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะใส่แรงเสียดทานเข้ามา นะครับ ยกตัวอย่างเช่น ภาษีนะครับของ Smith and s t o u t ์เนี่ยนะฮะปี 1985เนี่ยในงานวิจัยของเขาเขาบอกอถ้าลองมีภาษีดูสิ จะทำให้บริษัทจะต้องบริหารความเสี่ยงไหมนะครับยกตัวอย่างนะฮะนี่คือคือถ้าภาษีเนี่ย ถ้าภาษีของเราเขาเรียกว่า convex นะครับในเปเปอร์เขาบอกเป็น convex ก็คือ ถ้ามีกำไรเยอะๆ คุณจะต้องจ่ายภาษีที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นมากครับ เป็นแบบ convex function เลยนะรเรายกตัวอย่างเรายกตัวอย่างมายกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะฮะ เกี่ยวกับภาษี สมมุติว่าเรามีบริษัทนะฮะสองบริษัทเป็นบริษัทเหมือนกันหมดเลยนะฮะนี้สมมุติว่าบริษัททำกิจการแค่ 3 ปีพอ นะครับบริษัท A กับบริษัท B ทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่บริษัท A เนี่ยนะครับที่บอกว่าเหมือนกันหมดก็คืออมีหนี้นะครับเท่ากันนะครับมีทุกอย่างเท่ากันหมด ยกเว้นบริษัท A ไม่ได้บริหารความเสี่ยงจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าปีแรกเนี่ยบริษัท A ได้กำไร 150 ปีที่ 2 ได้กำไรเอ่อโทษที ปีที่ 2 ขาดทุน 50นะ50 ล้านนะครับ50 ล้านบาท ปีแรกได้กำไร 150 ล้านบาท ปีที่ 2 ขาดทุน100อ่ปีที่ 2 ขาดทุน 50 ล้าน ปีที่ 3 ได้กำไร 50 ล้านนะครับแต่ถ้าบวกกันทั้งหมดเนี่ยบริษัทสมมุติว่าอัตราการคิดลดเป็นศูนย์ละกันนะครับเวลาแต่ละเวลามูลค่าของเงินเท่ากันนะฮะเอาให้มันง่ายๆนะครับ150 ลบ 50 บวก50 ก็ตอบ 150ครับของบริษัท A บริษัท B ที่บริหารความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็คือจะได้กำไรเท่าๆกันทุกปีเลยที่ 50 ล้านนะครับอย่าลืมว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นธุรกิจแบบเดียวกันนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าพอบวกกันแล้วเนี่ยมูลค่าของบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยเท่ากันเลยที่ 150 เท่ากัน อันนี้คือโลกของที่ไม่มีภาษี สมมุติว่าโลกนี้ไม่มีภาษีนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของทั้ง 2 บริษัทนี้เท่ากันเป๊ะเลย แต่ถ้าเป็นโลกแห่งการมีภาษีเกิดขึ้นนะฮะสมมุติว่าภาษีในโลกนี้คือ ถ้าได้กำไรเกิน 100 ล้าน จะต้องเสียภาษี50%โอ้โหอันนี้แบบว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่าง แต่ถ้ากำไรน้อยกว่า 100 ล้านแต่ละปีเนี่ยจ่ายแค่ 10%พอนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะดูที่บริษัท A นะครับอันนี้เป็นโลกของการเสียภาษีแล้วนะ อย่าลืมนะครับ บริษัท A ได้กำไร 150 ล้าน เพราะฉะนั้นเสียภาษีครึ่งหนึ่ง ก็จะเหลือเงินนะครับเนี่ยอยู่ที่ 75 นะครับ อันนี้คือปีแรกเนี่ยปีแรก เหลือ 75 แล้วจาก 150เนี่ยเสียภาษีไปครึ่งหนึ่งก็เหลือ 75 ปีที่2ขาดทุน เลยไม่ต้องเสียภาษีนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีการมีผลประโยชน์ภาษีไปปีหน้าอะไรนะฮะเอาแบบง่ายๆนะครับ เพราะฉะนั้น ลบ 50นะครับก็เลยขาดทุนนะครับ50 ไม่ต้องเสียภาษีนะครับปีที่ 3 ได้กำไร50 ไม่ถึง 100 ล้าน เพราะฉะนั้นจ่ายภาษีแค่เท่าไหร่ครับ 10%เพราะฉะนั้นก็จะเหลือกำไรแค่ 45นะครับ10%ของ 50 ก็คือ 5 นะครับ 50ลบ5ก็เหลือ 45 เพราะฉะนั้นเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับ75 ลบไป 50นะครับก็จะเหลือ 25นะครับ25 ล้าน 25 บวก 45นะครับก็จะกลายเป็น 70 มูลค่าของบริษัท A ก็เลยเหลือ 70 จากการทำธุรกิจ 3 ปี 70 ล้าน แต่บริษัท B เป็นอย่างไรบริษัท B จะเห็นได้ว่า บริษัท B เนี่ยเขาบริหารความเสี่ยง เพราะฉะนั้นกำไรของเขาเนี่ยทุก ๆ ปีสม่ำเสมอเลยครับเพราะสม่ำเสมอเนี่ย50 50 50กำไรไม่ถึง 100 ล้าน เพราะฉะนั้นจ่ายนะครับภาษีแค่ 10%ทุกทุกปี ได้กำไร 50 เพราะฉะนั้นจ่ายภาษีไป 5 ก็เลยเหลือกำไรเน็ตๆแล้ว 45 นะครับ ทุกปีก็ 45 45 คูณ 3 ก็ตอบ 135 ดูบทสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่า พอเราบริหารความเสี่ยงเนี่ยในโลกของการที่เรามีภาษีเนี่ยโลกด้านล่างเนี่ย มูลค่าของบริษัทที่บริหารความเสี่ยงจะมีมูลค่ามากกว่าบริษัทที่ไม่ได้บริหารความเสี่ยงโอเคไหมครับ135 เทียบกับ 70 แต่ถ้าเป็นโลกแห่งการที่ไม่มีภาษีเลย คือไม่มีแรงเสียดทานเลย เห็นไหม มูลค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องบริหารความเสี่ยง แต่พอมีภาษีเกิดขึ้น คุณก็เลยต้องบริหารความเสี่ยง เราก็จะได้เห็น เหตุผลของการบริหารความเสี่ยงนะฮะอันนี้เป็นเป็นแค่หนึ่งเหตุผลก็คือภาษีนะครับ เดี๋ยวในเซกชันถัดไป เราจะได้เห็นเหตุผลอื่นๆ ที่ทำไมองค์กรจะต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับโอเคครับ ขอบคุณมากครับ